อ๋อเมริกาโทรจากโคราชนะคะ เมริกาเมเวริกาโอเวริกาโอเค จากโคราบันเองอ่ะว่าไปครับพอดีตอนนี้เขาล็อกล็อกดาวแล้วทีนี้หนูก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากลุงหงอกเลยค่ะ ว่าหนูจะต้องทำยังไงดีคะ อธิบายคำว่านอกดาวให้ฟังดีๆสิว่าแถวนั้นแถวที่อยู่ คือเขาไม่ให้เข้าในเขตพื้นที่สีแดงแล้วนะคะ ทั้งจังหวัดโคราชนี่แหละ ทั้งจังหวัดเลยเหรอไม่ไม่ค่ะหมายถึงนครนนทบุรีนะคะของของโคราชนี่คือเป็นสีส้มอยู่ แต่ถ้าหนูไปหาลุงหอกหนูต้องกลับมาต้องโดนกักตัวสิบสี่วันนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคุณอยู่โคราชนะอำอำเภออำเภอสูงเนินค่ะ ฟังแปลว่าทั้งอำเภอเขาล็อกใช่ไหมตอนนั้นน่ะ โคราชยังยังไม่ล็อกค่ะแต่ที่นนทบุรีล็อกแล้ว เฮ้ยจริงเหรอ ใช่ป่ะค่ะนนทบุรีเป็นพื้นที่สีแดงสีแดงแล้วค่ะหลักปฏิบัติเนี่ยยังไม่ได้มีหลักปฏิบัติยังไม่ไม่ไม่ไม่ไม่ชัดเจนแบบที่น้องพูดไม่มั้งผมอยู่นนทบุรีนะเพราะว่ามันมี 28 จังหวัดนะคะ ที่ที่ประกาศไม่ให้เดินทางเข้าโอเคฟัง มันข้อมูลนี้ไม่น่าจะใช่นะ ถ้าเป็นการล็อกในส่วนในส่วนหนึ่งเช่น มันมีตลาดล็อกเฉพาะบริเวณตลาด โอเค พื้นที่สีแดง แต่ไม่ใช่ล็อกทั้งจังหวัดนะ อ๋อแสดงว่าหนูก็ไปหาลุงหลอกได้เลยใช่ไหมคะ ก็ไปมาได้ด้วยสบายๆเนี่ยพอดี หนูโทรถามคุณหมอที่โรงพยาบาลสูงเนินนะคะ เขาบอกว่าถ้านนตอนนี้นนทบุรีเป็นพื้นที่สีแดงถ้าใครไปกลับมาต้องโดนกักตัว 14 วัน อ๋อ อ๋อพอเข้าใจได้ทางนั้นนะถ้าใครมาจังหวัดนนท์แล้วจะกลับบ้านเนี่ยต้องถูกกักตัว 14 วัน ใช่ค่ะ เอางั้นเหรอค่ะอ๋อเขาล็อกโดยวิธีนี้เลยเหรอค่ะอ่าเออตอนอแรกหนูตั้งใจเดี๋ยวฟังก่อนฟังก่อนฟังก่อนไม่อย่าอย่าย้อนบ่อยอย่าย้อนบ่อยตอนนี้อย่าย้อนบ่อยนะครับอ แล้วทีนี้หนูก็เลยโทรปรึกษาหมอที่โรงพยาบาลนะคะ ว่าถ้าหนูไปนนทบุรี แล้วกลับมาเนี่ยจะถูกกักตัวไหมคะ เขาบอกว่าถูกกักแน่นอน เพราะว่านนทบุรีเป็นพื้นที่โอเคเข้าใจแล้วครับอย่าพูดย้อนหลายครั้งเนี่ยผมเข้าใจแล้วนะค่ะทีนี้ก็มาเข้าใจตัวเราต้องก่อนมันตรงกันค่ะนะโอ้อย่างนั้นใช่เหรอถ้ามันถึงขนาดนี้ มันก็ไม่มีวิธีอื่นใดเลื่อยไปก่อนใช้โทรศัพท์ดีรักษากันเนี่ย ใช่ไหมฮะ ค่ะ ไม่มีมนุษย์หน้าไหนมากักตัวเราได้เนาะค่ะใช่ค่ะใช้สิ่งที่มันวิเศษสุดยิ่งดีกว่า โอเค นะเอานาทีนี้โทรมาตอนนี้ถามว่าร่างกายมีอะไรดีขึ้นหรือมีอะไรแย่ลง มีอะไรที่จะให้ช่วยเดี๋ยวนี้มากค่ะอะไรบางที่ยังไม่ดีทีนี้ส่วนที่ยังไม่ดีก็ไม่มีค่ะแต่ว่า หนู ก็อยากจะไปสัมผัสตรงอีกโอเค ถ้าเมื่อเวลาทางการเขาห้าม ก็อย่ากระทำแล้วออกมาจากสูงเนินแล้วจะเข้าสูงต่ำไม่ได้ เข้าสูงไม่ได้ก็ไปหาสูงต่ำก็ไม่ไหวสูงเนินก็ไม่ได้มันก็ไปหาสูงต่ำสูงต่ำคือไฮโลนะโยมก็เลยอยากจะขอคำแนะนำจากคุณลุงค่ะว่าอันนี้นี่นี่พูดแล้วเนี่ยเมื่อกี้เนี่ย พูดแล้วเราใช้โทรศัพท์นี่แหละอาจารย์อันนี้อย่างนจะเอาอีกวะเนี่ย แล้วก็มีทางเดียวใช้โทรศัพท์เห็นไหมใช่นะ ที่ใช้อยู่เดี๋ยวนี้แหละ โอเค ก็เข้าขึ้นหน้าจอเรานี่แหละโอเคไหมโอเคครับเออ ก็ท้ายๆรายการสิพลังงานก็ให้กันทุกทุกทุกคืนทุกเย็นอยู่แล้วใช่ไหมล่ะวันนี้จะเอาพลังงานเสียงหรือแสงนะวันนี้ที่หน้าจอนะอยากได้เสียงค่ะ อยากได้เสียงนี่ก็ รอคอยกันเลยพร้อมยังได้ค่ะตรงแค่นี้ก่อนเนาะ ขอบพระคุณค่ะลุงหอสวัสดีค่ะอ่าสวัสดีครับ ผมสวัสดีครับ นั่นแหละถ้าพูดจบแล้วก็จะย้อนจนเกินไปจนเกินจนเกิน